14 พฤษภาคม 2563 Apple เปิดขาย iPhone SE รุ่นที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผม สั่งได้ที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ชมกัน ไปชมในคลิปนี้เลยครับ สวัสดียามเช้าวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นะครับ วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่ทาง Apple ได้เริ่มให้ทำการสั่งซื้อ iPhone SE รุ่นที่ 2 ผ่านทาง Apple Store ออนไลน์ก่อนเป็นในอันดับแรก แล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ 2 สัปดาห์เป็นต้นไปครับทาง Apple ถึงจะส่งตัวเครื่องนั้นให้กับเรานะครับหลังจากที่ใครสั่งซื้อนะตั้งแต่วันนี้สั่งซื้อก่อนมีสิทธิ์ได้รับสินค้าก่อนนะครับวิธีการสั่งซื้อผมได้แนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับว่าจะสั่งซื้อผ่าน Apple Store ออนไลน์ได้อย่างไร พร้อมกับทั้งวิธีการชำระเงิน โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะครับแนะนำว่าให้ดูใต้คลิปนี้สำหรับสเปคอื่นๆเพิ่มเติมนะครับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone iPhone SE รุ่นที่ 2 ว่ามีรายละเอียดยังไงบ้าง แล้วก็เปรียบเทียบกับ iPhone 8 iPhone 8 Plus นะครับ ผมแนบไว้ให้ดูข้างล่าง ตามไปดูอีกทีนึงสำหรับในเรื่องของราคานะครับ iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้นมี 3 ความจุให้เลือกนะครับ ก็คือ64 g b ราคาอยู่ที่ 14,900 บาท ความจุ128 g b ราคาอยู่ที่ 16,900 บาท แล้วก็ความจุ256 g b นะครับ เยอะที่สุดราคาจะอยู่ที่ 2 0ก900 บาทนะครับ มีให้เลือก 3 สีด้วยกันนะครับ ก็คือสีแดง Product Red สีขาวแล้วก็สีดำ เราสามารถเลือกซื้อได้เลยครับ สนใจสีไหนสามารถเลือกซื้อได้เลย นอกจากนี้ครับยังมีช่องทางอื่นๆ ที่เราสามารถสั่งจองได้นะครับลิงก์การสั่งซื้อต่าง ๆ ลิงก์การพรีออเดอร์ของ iPhone SE รุ่นที่ 2 จากแต่ละที่ ผมได้แนบไว้ในใต้คลิปนี้ก็ตามไปดูกันอีกทีนะครับส่วนการเปิดขายที่หน้าร้านนะครับคาดว่าจะเป็นปลายเดือนนี้นะครับในช่วงราวๆวันที่ 28-29 พฤษภาคม เดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆ เราจะมารายงานให้ทราบนะครับ นำมาอัปเดตให้ชมกันนะครับสำหรับความคืบหน้าการเปิดขาย iPhone SE ในรุ่นที่ 2 อย่าลืมครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ กดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง i m o d Official ของพวกเรานะครับรับรองว่าคุณจะไม่ตกข่าวของ Apple อย่างแน่นอน ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go